วัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช็อตผมนาวสไปซี่ครับผมวันนี้ผมก็จะเอาวิดีโอเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ ของผมนะครับที่ผมได้ขึ้นไปถ่ายบนวัดภูกระลงนะครับผม วัดภูกระลงตั้งอยู่ที่ต่ำบนรุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับสำหรับใครที่ ลงมาสงขลานะครับ ก็แวะเวียนเข้าไปได้นะครับ ไปทำบุญถ่ายรูปเซลฟี่นะครับบนวัดภูกระลงนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปต่อไปนี้ได้เลย เอานะครับบริเวณนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับในวิดีโอนะเป็นวิหารหลวงปู่ทวดนะครับพอเวลาถ้าใครได้มาวัดปู่ัวหลงหรือว่าขึ้นมานะครับจะต้องได้เห็นวิหารของหลวงปู่ทวดเป็นอันดับแรกนะครับ ก่อนที่จะขึ้นไปที่อุโบสถด้านบนนะครับผมนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับสระน้ำที่หน้าวิหารหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นน้ำพุนะครับผม เป็นนางกินนารีนะครับ แล้วก็พญานาคพ่นน้ำนะครับ นี่เป็นช้างเอราวัณนะครับและนี่ก็เป็นพระประจำวันเกิดนะครับผม ท้องฟ้าวันนั้นนะครับอากาศแจ่มใสมากเลยนะครับ มีฝนตกนิดหน่อยนะสบายมากเลย ที่ด้านบนอีกสถานที่หนึ่งของวัดภูเขาหลงนะครับผม เวลาพระที่มาจากแดนไกลนะครับบางทีก็ขึ้นมานั่งสมาธิบนด้านบนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระชินราชนะครับผมขึ้นมาด้านบนมันจะอยู่ใกล้ ๆ กับโรงธรรมนะครับ แล้วนี่ก็เป็นพระจีประขาวนะครับปู่ฤาษีชีวกนะครับผมแล้วก็ปู่ฤาษีแล้วก็เป็นพระนะครับผม่ะ บริเวณนี้นะครับเป็นที่สักการะครับเวลาคนไทยมานะครับต้องมาสักการะตรงนี้เป็นที่แรกนะครับผมนี่ก็คือรูปปู่ลูสีนะครับผม และนี่ก็ปู่ลูสีชีวกลูสีชีวกนะครับผม นี่ก็เป็นพระนะครับผมสวยสดงดงามมากเลยนะครับ แล้วก็ธรรมชาติโดยรอบนะครับ ล่มลื่นมากป่าปกคลุมหนาแน่นมากเลยนะครับบนวัดปูขลุงนะ ครับถ้าใครได้ขึ้นมาโอ้ยอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับ ผมบนวัดภูขลุงนะครับผมใครที่ลงมาสงขลานะครับ ผมมาสงขลาก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับที่วัดภูขลุงนะครับ ตอนนี้เขาได้มีการบูรณะทำใหม่มั่งแล้วนะครับผมนะนี่ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับ ผมพระพุทธชินราชนะครับ สวยมากเลยแล้วก็สถานที่ลมลื่นมากเลยนะครับ เหมาะการนั่งสมาธินะครับผมพระพุทธรูปที่จัดตั้งอยู่ข้างอุโบสถของวัดภูกระหลงนะครับลงก็พูดปิดนะครับโรงธรรมของวัดภูกระหลงนะครับ ผมนี่ก็ตั้งเพื่อให้เป็นที่สักการะของคนที่ไปผ่านมานะครับผมหรือวางทีก็ รูปเซลฟี่ได้ครับ ตอนนี้ก็มีการพัฒนาทาสีสวยงามแล้วครับตอนนี้ถ้าใครจะมาก็มาได้นะครับผมวัดปู่ขหลวงยินดีครับที่อยู่ใกล้กับโรงธรรมนะครับ ผมเป็นจุดชมวิวของวัดปู่ขหลวงนะครับ สามารถมองได้ไปโดยรอบนะครับ ผมมองบ้านเรือนผู้คนที่อยู่โดยล่างนะครับ ผมมีมอง เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากครับ เป็นจุดที่เป็นจุดชมวิวครับผมของวัดภูกระลงนะครับผม ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็วันนี้ถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับผมคนดูทุกท่านนะครับ ผมวันนี้ก็ขอขอบคุณและลาไปก่อนนะครับ รรค์บนดินมีจริงเมืองตามพรลิง นครของเราคืออ่าวตายชาวมู ฉันเกิดเป็นคนปากตา